นะครับ งานศพจริง ๆด้วย ก็อยู่ริมแม่น้ำนะครับ เป็นถิ่น ถิ่น ชมพู่ เพชรสายลุงนะครับ ก็เป็นวัดที่ วยวัดหนึ่งนะ เนี่ยถ้าไม่จอดจะขึ้นไปดูไม่ได้ เพราะว่า มันอยู่บนเนิน เนี่ยครับ จะชี้ให้ดู ว่าเขามี โค้ง ผมก็ลืมตำนานไปแล้วว่า เขามาแข่งเรือกันตรงนี้หรือเปล่า นี่นะครับ อ๋อคาดว่า ถ้าจะปลูกชมพู่ก็คือปลูกตรงนั้นแหละครับ บริเวณนั้นนะครับ ก็คือ มันเป็นพื้นที่ที่อมน้ำหน่อย อมน้ำนิด ๆ นะครับ แต่ไม่ต้องการน้ำมากถึงขนาดท่วมนะครับนะตรงนั้นปลูกชมพู่ได้นะครับ เนี่ยแต่วัดบันไดทองนี่แหละ ตรงนี้ก็จะเป็นโค้งสวย นะครับ เวลาจัดงานศพก็จัดตรงนี้ได้นะครับ นี่นะครับโค้งน้ำสวยคือที่เพชรบุรีนี่ก็จะมีกุฏิเป็น เรือนไทยไม้สักสวยงามนะครับ เกือบทุกวัดนะครับ แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยของหมู่บ้านนั้นนะครับ ถ้าบ้านไหนวัดสวย ก็คือเป็นที่ชนะชูตาของหมู่บ้านนั้นนะครับ ใครสวยก็กัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็ต้องดี ชาวบ้านก็ต้องมีฐานะ ด้วยนะครับเป็นการบ่งบอกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ปลูกผักสวนครัวพืชสวนพืชไร่อะไรเนี่ย เป็นแหล่งเห็นไหมเป็นแหล่งทำมาหากินอยู่กันอย่างมีความสุข เรือก็มี ถนนหนทางก็อยู่รอบๆนะครับ เช่น คุณจะนั่งเรือมาขึ้น ตรงนี้ท่าตรงนี้ก็ได้ ตรงนั้นก็มีถนน คุณก็ไปได้ไปได้หมดเลย คมนาคมดีหมดมันไม่ใช่ทางตันนะ ใครมีที่ตรงเนี้ย ตรงโน้นก็มีถนนคุณออกทางโน้นก็ได้ นั่งเรือออกมาทางนี้ก็ได้ เห็นไหมได้หมด รอบทิศทางนะครับ ครับ นี่ครับที่ โอทิศเห็นไหมผม มาดูแล้ว โอ้โห สวยงามนะสวยนะครับวัดบันไดทองเนี่ย โอ้โหไกลเหลือเกินเดี๋ยวผมขับรถวนดีกว่านะ ขับวนไปอีกรอบหนึ่ง ถึงจะดี มันก็จะปลูกต้นสักไว้เรียบร้อยเลย ก็มีค่ามีราคานะครับ บ้านไหนเดี๋ยวนี้เขาให้ปลูกให้ปลูกได้นะครับรู้สึกทกศเขาก็ ไม้สักต้นใหญ่ๆต้นหนึ่ง เห็นรู้สึกเขาให้เป็นสินทรัพย์ กูเอาคำประกันเงินกู้ได้มีนะ ต้นละพันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ อันอันนี้นี่ผมไม่ได้ทราบตัวเลขกลมๆนะ เห็นเขาเคยมีนโยบายนะ ปลูกต้นสักได้ หรือปลูกไม้มีค่าอื่นๆได้ ไม้อะไรนี่เขาไปถามเขาดูอีกทีหนึ่ง เราถามตคสอีกทีหนึ่งว่า คุณนายสินเชื่อเอาเข้ามากันเงินกู้ได้เท่าไหร่นะครับ ปลูกต้นไม้ก็มีค่า เพราะชาวนาเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปค้ำประกันแหละทกศเขาพยายามหา ทรัพย์สินของชาวไร่ชาวนาเอามาค้ำประกัน ดีกว่าไม่มีอะไรเลย ก็คือ ที่ที่ตรงนั้นก็คือเป็นที่ค่อนข้างทางวัด จะ อนุญาตให้จัดงานอะไรก็ได้ตรงลานนั้นนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ส่วนใหญ่ก็เผามาจัดพิธีศพได้ตรงนั้นนะครับ แล้วเคยมีงานมีลำวง ตรงลานนั้นได้ลำวงทั้งงานศพ ก็จัดได้งานอิสุสุขายรถอิสุสุโตโยต้าเขาเคยมาจัดตรงลานตรงนั้นได้ มีลำวงได้ประมาณ5เวที3เวทีกำลังดีนะครับ เกินกว่านั้นมันจะแน่นเกินนะครับ ก็3-5ก็ได้ละ สวยงามนะครับเนี่ย นะครับ วัดบันไดทอง นี่ก็ติดนี่ตีนเป็ดเขาเรียกตีนเป็ดนะ สั่งซื้อไป เขาเขาสั่งมาเขาส่งมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นของ X ADV นะครับสั่ง NC 750X ไปเขาให้ X ADV มาซึ่งมันก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเขาเพียงแค่ ติดยอ่อเอ้ยติดรุ่นชื่อรุ่นเนี่ยไม่ตรงแต่มันอันเดียวกันนี่แหละ แล้วก็อันนี้เห็นไหมรู้สึก มีราคาที่สุดแล้วนั่นแหละไม่ใช่ของกองแกง ของดีมีราคาครับ ก็แข็งแรงทนทานนะครับ ไม่หล่นแน่นอนครับ อันนี้ก็ติดแล้วอะไรนี้ก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ ชาร์จอะไรไปด้วยตลอดนะครับ ง่ายๆ นะครับบริเวณวัดบันไดทอง ซึ่งก็มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามนะครับ และทางด้านหลังวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าน้ำ ให้ดูว่า เป็น แม่น้ำเพชรนะครับ มีล่องแพด้วยงงเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว เดี๋ยววนมาใหม่วนกลับดีกว่าครับ ถ้าไปทางโน้นมันจะไกลเกิน เมื่อก่อนเนี่ย เมื่อห้าหกสิบปีที่แล้ว เขาก็จะสัญจรไปมาโดยทางเรือนะครับ ดูจาก นิราชนิราชเมืองเพชรของท่าน สุนทรภู่ท่านก็มาทางเรือครับ มันสะดวกดีครับ ท่าท่าน้ำต่างๆก็ยังคงอนุรักษ์ไว้ตามริมแม่น้ำต่างๆนะครับ แต่เราไม่ค่อยได้เห็น เพราะว่าเราก็วิ่งกันบนถนนนี่แหละมันได้เคยไปเลาะริมน้ำดูสักทีหนึ่งบ้านที่อยู่ริมน้ำก็กลายเป็นบ้านโบราณไปซะแล้ว เป็นที่อยู่ของอาซิมอาม่าผู้เฒ่า ผู้แก่ ลูกหลานก็ไปมีตึกแถวไปอยู่บนตึกแถวกันในเมืองนะครับ จากวัดบันไดทองมาไม่ไกลก็จะถึงทางเข้าวัดขุนตรา ที่ผมเลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้นะครับมันวนกลับมาที่เดิมแล้ว นี่แหละครับ ทางเข้าวัดบันไดทอง เอ้วัดขุนตราที่ผมเลี้ยวไปเมื่อกี้แล้วก็วนกลับกลับมาทะลุวัดบันไดทอง แล้วก็กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมาซ้ำทางเดิมที่ขามานะครับ แต่วิวทิวทัศน์เนี่ยขามากับขากลับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ เพราะเรามองกันคนละด้าน คนละมุมมองกันครับ เห็นไหมมุมมองตอนขามาก็คือพวกนั้นขามา เราขากลับ คนละด้านกันนะมุมมองก็จะเปลี่ยนไปครับ แค่กลับด้านสีก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับ เมื่อกี้ ยังไม่เย็น ตรงนี้มัน ย่ำรุ่งกว่าเดิมอีก แสงก็จะน้อยลงกว่าเดิมนะครับเออมันยังไม่มืด เดี๋ยวผมจะทะลุ ไปทางบ้านลาดสักนิดหนึ่งวนไปบ้านลาดหน่อย เนาะจะได้รู้ว่าตลาดตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง การค้าขายชีวิตผู้คน จะเงียบเหงาไปไหม มีเยอะครับแฟนคลับที่ อยู่ห่างไกล ทั้งคนที่ คนเพชรบุรีพัดถิ่นไปอยู่ที่อื่น ก็เนี่ยจะได้มาเห็นบ้านตัวเองเป็นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้นะครับ หรือคนที่ไม่เคยเห็นเพชรบุรีเลย ก็จะได้ ดูแล้วมองออกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับทางรถไฟ ไปทางขวา ลงมาพยายามก้าวไปทางขวาเราวนไปทางนั้นดีกว่า เพื่อความเป็นสิริมงคลวนไปพระนครกิรีเอ๊ะ วนไปไม่ได้และกลับทางเดิม ไปทางตลาดแล้วก็สารสุขจังหวัด เนี่ยครับสารสุขจังหวัด แล้วก็สำนักงานทรัพย์สินครับ เทศบาลก่อน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่นี่ครับ นี่สระกลางวนมาถึงสระกลางแล้วนะครับในด้านข้างสระกลางนะครับทำคุแบงค์ไทยพาณิชย์ นี้ก็วัดมหาธาตุนะครับ มีพระปรางรูปปูนปั้น พระปรางทำด้วยปูนปั้นนะครับ โดยช่างเมืองเพชร สวยงามอลังการ